สวัสดีครับ ผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัครพลเนื้อไม้หอม คณะบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งดำเนินการโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการรมศึกษา หรือ สกอ โครงการนี้ชื่อโครงการว่า พัฒนาสื่อข้อสอบ และการจัดการสอนไทยมุก เป็นโครงการที่สนับสนุนให้คนไทย ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของชาวอาเซียน ดังที่ระบุไว้ในกุปัติอาเซียนว่า English should be working language of ASEAN ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของชาวอาเซียนเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนที่ถือว่าเป็นสมาชิกของชาวอาเซียน ได้มาร่วมด้วยช่วยกันฝึกฝนภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจเพื่อจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันอย่างประสบความสำเร็จภาษาอังกฤษไม่ยากครับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว English is easy สำหรับ Easy English for Everyday Life เราเปิดให้กับประชาชนทุกคนเรียนฟรี เพียงคุณมีเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเรียนจบแล้วทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนจนกระทั่งถึงวันที่ 5 พฤษภาคม อย่าลืมนะคะ Easy English for Everyday Life รอทุกคนอยู่นะคะ